ความรู้เกี่ยวกับภาพดิจิทัล การสร้างภาพดิจิทัล หรือภาพที่สร้างด้วยซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ก็คือ 1. เวกเตอร์ 2. บิตแมปหรือลัสเตอร์ เวกเตอร์ ภาพแบบเวกเตอร์เป็นภาพที่สร้างด้วยระบบการคำนวณด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ ข้อดีคือเนื่องจากเส้น สี วัตถุในภาพ เป็นการคำนวณด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ จึงสามารถย่อหรือขยายได้เท่าที่ต้องการ โดยที่ไม่เสียรายละเอียดของภาพ โปรแกรมวาดภาพแบบเวกเตอร์ ยกตัวอย่างเช่น Adobe Illustrator Corel Draw Draw Plus Vector หรือ Inkscape เป็นต้น ไฟล์ภาพแบบเวกเตอร์ ยกตัวอย่างเช่น SVG EPS PS AI หรือ CDR เป็นต้น ภาพเวกเตอร์ มักจะใช้ในการวาดภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น เน้นความคมชัด งานประดิษฐ์อักษร งานโฆษณา หรือแม้แต่งานด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมต่างๆ บิตแมปหรือลัสเตอร์ ภาพแบบบิตแมปเป็นภาพที่ประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ เรียงตัวกัน จุดเหล่านี้เรียกว่าพิกเซล โดย1พิกเซลจะเก็บสี 1 สี คุณภาพของภาพขึ้นอยู่กับจำนวนพิกเซล ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือสร้างจากการสแกนภาพล้วนเป็นภาพบิตแมปค่ะ โปรแกรมที่ใช้จัดการภาพแบบบิตแมปมีหลากหลาย ที่เป็นที่นิยมยกตัวอย่างเช่น Adobe Photoshop Lightroom Corel Photo Paint Microsoft Paint และ GIMP เป็นต้น ไฟล์ภาพแบบบิตแมป ก็อย่างเช่น JPG PNG GIF BMP TIFF หรือ PSD เป็นต้น ในบทเรียนนี้เราจะเน้นการสร้างภาพดิจิทัลแบบบิบแมปค่ะ ซึ่งเป็นการแสดงผลภาพในลักษณะ 2 มิติ ในหน่วยที่เรียกว่าพิกเซล แต่ละพิกเซลจะถูกกำหนดให้มีระดับความเข้ม สีดำ สีขาว สีเทา หรือสีอื่นๆ ซึ่งแสดงให้อยู่ในรูปของรหัสไบนารี 0 และ 1 แต่ละพิกเซลก็จะแทนด้วยไบนารีดิจิทัลบิต จะถูกเก็บเป็นลำดับในคอมพิวเตอร์ และโดยทั่วไปจะถูกลดขนาดลงด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์ บีบอัดให้เล็กลง แต่ละบิต จะถูกแปลและอ่านโดยคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลกลับมาเป็นภาพที่สามารถนำไปใช้งานได้ค่ะเรสอซลูชันเป็นความสามารถในการปรับระยะการแสดงความละเอียดของภาพดิจิทัลระยะห่างของความถี่ในการแสดงภาพ จะถูกระบุอยู่ในรูปของ Resolution ซึ่งหมายถึง Dot p l r i n g DPI หรือ Pixels per Inch PPI เป็นคำทั่วไปที่ใช้เรียกหรือบ่งบอกว่ามีการแสดงภาพอยู่ในระดับ Resolution ที่เท่าไหร่ แต่อยู่ในขอบเขตจำกัดค่ะ การเพิ่มความถี่ในการ Sampling ก็เป็นการเพิ่ม Resolution ด้วยเช่นกัน เช่น เอกสาร 8คูณ10 นิ้ว ถูกเก็บความละเอียดที่ 300 DPI ความหมายคือ Pixel Dimension เป็น 2,400 พิกเซล 8 นิ้วคูณ 300 dpi ต่อ 3,000 พิกเซล 10 นิ้วคูณ 300 dpi บิตดิฟคือการกำหนดตัวเลขจำนวนของบิตที่ใช้ระบุในแต่ละพิกเซล ค่าบิตยิ่งมากก็ยิ่งมีการลำดับชั้นสีมากเช่นกัน ในการใช้แสดงภาพดิจิทัลอิมเมจอาจจะแสดงได้ทั้งขาวดำหรือไล่เฉดสี หรือสีอื่น ๆ b i t o n a l Image เป็นภาพที่อยู่ในรูปของพิกเซล ที่แต่ละพิกเซลจะมี 1 บิตซึ่งแสดงได้ 2 ระดับสีคือขาวและดำโดยค่าศูนย์จะเป็นสีดำและ 1 จะเป็นสีขาวหรืออาจจะตรงข้ามกัน Grayscale Image ภาพขาวดำ เป็นการเรียงของพิกเซลที่จะใช้ข้อมูลแบบ multiple bits อยู่ในช่วงระหว่าง 2-8 บิต หรือมากกว่านั้น เช่น 2 บิต image จะมีค่าได้ 4 โทนภาพขาวดำ คือ00 01 10 11 คือสีดำสีขาว ดำเทา เทาสว่างบิตดิฟคือ 2 จำนวนโทน จะเป็นค่า 2 ยกกำลังสองหรือ 4 โทนสี และถ้าหากมีค่า8บิต image 2กำลัง 8 จะเท่ากับ 256 โทนภาพขาวดำ color image ภาพสีแบบทั่วไปนั้น จะมีค่าบิตดิฟอยู่ในช่วง8ถึง24 บิตหรือมากกว่า ภาพที่มี 24 บิตนั้นคือ บิตจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 8สำหรับสีแดง 8สำหรับสีเขียว 8สำหรับสีน้ำเงิน สีทั้งหมด จะถูกรวมกันเพื่อแสดงสีอื่น ๆ ภาพที่มีค่าเป็น 24ิต อิมเมจ สามารถแสดงค่าได้ถึง 16.7 ล้านสีหรือ 2 ยกกำลัง 24 เลยค่ะ การคำนวณเลขไบนารีเพื่อให้ทราบจำนวนของสี ที่แสดงอยู่ในรูปบิตดิฟ1บิต 2ยกกำลัง 1 เท่ากับ 2 สี 2 บิต2ยกกำลัง4เท่ากับ 4 สี 3 บิต2ยกกำลัง3เท่ากับ 8 สี 4 บิต2ยกกำลัง4เท่ากับ 16 สี 8 บิต2ยกกำลัง 8 เท่ากับ 256 สี 16 บิต2ยกกำลัง 16 เท่ากับ 65,536 สี 24 บิต2ยกกำลัง24 เท่ากับ 16.7 ล้านสี พิกเซลเด e มชันเป็นการวัดขนาดทั้งในทางแนวนอนและแนวตั้งของภาพที่ปรากฏ เป็นพิกเซลซึ่งบางครั้งอาจจะถูกกำหนดในรูปของความกว้างและความสูง โดยบอกเป็น DPI การระบุจำนวนพิกเซลแนวตั้งและแนวนอน เสมือนเป็นการระบุ resolution ด้วย เช่น ขนาด FHD คือ 1920คูณ1080 ในส่วนของงานที่ใช้แสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ มักจะกำหนดค่าเป็น 72 dpi หากเป็นงานถ่ายหรืองานที่ใช้กับสิ่งพิมพ์มกกำหนดค่าเป็น 300 dpi ค่ะ